มีนกตัวแพงเชื่อมด้วยนะ ดอกนี้ขอคูณเยอะๆ ขอคูณเยอะๆ ขอคูณเยอะๆโอ้โหห้าสามสิบห้า คูณสิบห้าไปดี ดอกนี้ โหยังเอาอ่ะหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบว่ะ เอ้ย เตือนคลิปวิดีโอนี้จะททำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะจ๊ะ ก็กราบสวัสดีสายปั่นทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกับเพียต่ออีกเช่นเคยนะ ในเกมโทเทมวันเดอร์ในค่าย PG นะ วันนี้เฮียทุนมา 5,000 นะกับเกมโทเทมนะเฮียเคยมาจัดแล้วนะ วันนี้เฮียจะมาเล่นให้ดูนะว่า เกมนี้มันยังแตกอยู่หรือเปล่านะเฮียขอไปเริ่มที่เบ็ด6บาทดีกว่า ปั่นดูรูปเกมไปก่อนนะ 30 หมุนไปเฮียขออนุญาตไม่เปิดเทอร์โบนะคูณ2ไปดอกนี้ ลองเปิดได้ไหมเปิดไปเลยดีกว่าอ่ะ วายเต็มแถวเต็มกระดานดอกนี้ ฟีเจอร์ไว้คู่เข้าไปดิคูณเท่าไหร่ขอคูณเยอะๆขอคูณเยอะๆขอคูณเยอะๆโอ้โหคูณเก้าไปดอกนี้ชุดใหญ่ชุดใหญ่351บาทรับมาก่อนนะโอ้โหเอาเรื่องมาเบ็ด6บาท เกมนี้มันไม่ซับซ้อนนะเกมนี้นะ เกมนี้คือมันเป็น 3 แถวจ่ายอะโทเทมวันเดอร์ ขอให้ตัวคูณข้างๆคูณเยอะขนาดนี้แหละ มันก็ไปมันก็ไป234บาท เอ้ยเบ็ด6บาทกำไรเราโคตรเอาอ่ะโอ้โหเอาแล้วเนี่ย ไม่ธรรมดาเนี่ย ไปอย่าทุนมา5,000นะตอนนี้ลดไปแล้วนะ ปะคูณ 6 ไปดอกนี้เท่าไหร่ปะ36 บาทนะ โอ้โห ตัวแพงไม่จ่ายวะไอตัวนกสีแดงอ่ะ ตัวแพงนะ อ่ะ วายเต็มแถวฟีเจอร์วายคู่มาอีกแล้วฟีเจอร์วายคู่มาอีกแล้วขอคูณ 5 2 ทางไปเลย คูณ 1เองเอาโอ้โหอะไรวะเนี่ยนึกว่าจะคูณเยอะนะ เปลี่ยนเบ็ดนะเปลี่ยนเบ็ดเปลี่ยนเบ็ดหมุนหมุนล้อไปเริ่มเบ็ด10 บาทนะไปสัก30หมุนไปถ้าเบ็ด10 บาท 30หมุนไม่จ่ายเลยก็ประมาณ 300 นะที่เราเสียไปอะ่ะคูณ 15 ไป 30 บาทดอกนี้โอ้โหคูณ 5 25 250โอ้โหดอกนี้ ตังให้เลย250จัดไป23หมุนนะ ตอนนี้ก็หมุนหมุนหมุนเล่นไปก่อนนะ เกยกกับเกมนี้นะ แต่เกมเนี้ยจะแนะนำให้ปั่นเบ็ดสูงๆนะมันจะคุ้มกว่านะ ถ้ามันเล่นเบ็ดต่ำๆมันมันจ่ายยากอะ่ะคือกำไรที่เราจะหนีจากเกมนี้มันน้อยอะ่ะอ่ะลองดูนะ ขอคูณเยอะๆ ขอคูณเยอะๆ ขอคูณเยอะๆ โอ้โห คูณหนึ่งโอ้โห มันจ่ายนะตัวแพงอยู่นะห้าสิบอะแต่คูณหนึ่งอะเศร้าเลยปะอ่ะ คูณหกใบดอกนี้ เท่าไหร่ เก้าสิบบาท หมดหมดเรียบร้อยนะ เยี่ยไปเบ็ดร้อยเลยดีกว่า มันจะได้จะเสีย มันก็ต้องเสี่ยงอะ่ะ เกมเนี้ยมันต้องเสี่ยงอะ่ะ อ่ะ อย่างเงี้ยไว้คู่ไว้ดอกนี้ ชุดใหญ่แน่นอน ถ้าคูณเยอะชุดใหญ่แน่นอน ถ้าคูณเยอะ ถ้าคูณเยอะ เอ้ยคูณสิบโอ้โหดอกนี้คูณสิบไปเก้าพันห้าแน่นอนเก้าพันห้าแน่นอน โอ้โหอย่างเงี้ยที่เฮียบอกนะ บอกเลยว่า ถ้าเรายิ่งอัดเบ็ดสูงๆนะ ยิ่งกำไรนะเกมนี้ เบ็ดต่ำๆนี่กำไรถือว่าได้น้อยมากเลยนะ โอ้ยมีนกตัวแพงเชื่อมด้วยนะ ดอกนี้ขอคูณเยอะๆ ขอคูณเยอะๆขอคูณเยอะๆโอ้โหห้าสามสิบห้าคูณสิบห้าไปดีดอกนี้ โหยังเอาอ่ะหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบว่ะเอ้ย เอาเรื่องนะโอ้โห ยังมาต่อ อุ้ยกำไรจัดแล้วดอกนี้เฮียทุนมาห้าพันนะ ตอนนี้เฮียโบมาสองหมื่นกว่านะ จริงก็ควรจะเลิกได้นะ แต่เฮียขอไปต่อนะ ยังไม่พอนะ ขอไปก่อนนะ อืมเงียบเลยนะ พอแตกดอกเดียวแล้วเงียบเลยนะดอกสองดอกแล้วเงียบอะโอ้โหหมุนสุดท้ายแล้ว โอ้ยไม่จ่ายแล้ว ไปร้อยห้าสิบต่ออยู่อะสักสามสิบหมุนนะ ไป อืม วายมาแต่ไม่ได้ใช้นะ ขอวายคู่ได้ไหมขอแบบฟีเจอร์วายคู่อะหืมเงียบเลยวายคู่ไปไหน วายคู่ไปไหน ขอฟีเจอร์ไวคู่หน่อยกับเวทล็อตห้าสิบเนี่ย โอ้โหไวข้างเดียวนะโอ้โห ตอนนี้กินแล้วนะ ถึงเวลากินแล้วนะโอ้ถึงเวลากินก็กินไม่พักเลยนะ คูณสองเป็นตรงนี้หกร้อยหกสิบบาทรับมาก่อนนะมันกินไม่หยุดเลยอะ โหไม่เกิดนะ เบ็ดร้อยห้าสิบไม่เกิดนะ ไปเบ็ดสองร้อยต่อนะโอ้โหกำไรเรา จริงๆเราหยุดได้นะนะแต่เฮียไม่หยุดอะเฮียมันสายสุดไม่ใช่สายหยุดปะหมุนต่อนะโอ้โหเบ็ดสองร้อยไม่จ่ายเลยว่ะโอ้โห เบ็ดสองร้อยไม่จ่าย เยี่ยหัวร้อนเลยนะดอกเอาอยังมานะ ดอกนี้ โอ้ยเต็มแถวเลยนะ เต็มแถวเลยงูดอกนี้ เต็มแถวเลยเยี่ยบอกเลยว่าขอให้จ่ายสี่ร้อยอ่ะโอ้โหสี่สี่สิบหกพันหกโอ้โหขอคูณห้าก็ไม่ได้นะไม่จ่ายอีกโอ้โหอย่างเกลือ โอ้ย โอ้โห อะไรวะเนี่ย ก็ไม่จ่ายอีกนะ โอ้โหหมุนเองหมุนเองก็ไม่ได้ งั้นนะ เบ็ดเท่าไหร่เดียว โอ้ ขึ้น 300 อยู่อะลองดูนะเบ็ด300 จะจ่ายหรือเปล่านะ อืม ถ้าไม่จ่ายเลยก็ 9,000 นะบอกเลยโอ้โห จ่ายน้อยมากอะโอเปสามร้อยก็ไม่จ่ายวะเนี่ยเป็ดสูงๆไม่จ่ายเลยวะโอ้โหทุนห้าพันจะกลับไปทุนแล้วเนี่ยหืโอ้ยยับอย่างงี้ยับบอกเลยว่ายับยับเยินแตกแล้วก็ไม่เลิก แนะนำเลยนะใครแตกก็ควรเลิกนะ อย่ามาปั่นต่อแบบเบียนะโอ้โห จะหมดเอานะ ต้องวัดดวงแล้วล่ะเบ็ดห้าร้อยไปสิบหมุนไปโอ้โห ขอวัดดวงกะดอกนี้ว่ะเบ็ดห้าร้อยนะ ไปโอ้หอือหือ ไม่จ่ายไปอีกสิบหมุนหมดก็หมดไป หมดก็หมดนะหมดก็เลิกนะโอ้โหเรียบร้อยเลย จบแล้ว จบเลยนะ อย่างนี้โอ้โหยังมาต่อวายคู่นะ ผมจะจ่ายเท่าไหร่นะขอคืนทุนมาหน่อยก็ยังดีนะคูณห้าเอ้ยโอ้โหดอกนี้คูณห้า โอ้ยชุดใหญ่สองหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบเอาเรื่องว่ะเอ้ย โห ฟื้นเลยนะ ฟื้นเลยนะ บอกเลยว่าฟื้นเลยดอกนี้ โหพอดีกว่านี่เฮียทุนมาห้าพันนะเฮียบวกมาประมาณสองหมื่นสามนะโอ้โหเกือบไม่รอดนะ ดีนะ มาเข้าฟีเจอร์ วายคู่ในเบ็ดห้าร้อยนะโอ้โหรอดมาได้นะ แอก็ลองไปตามดูเกมเนี้ย แต่แนะนำให้เบ็ดสูงๆในเกมนี้ถึงจะได้กำไรนะ ยังไงใครชอบเกมไหน หรืออยากให้เฮียเล่นเกมอะไร คอมเมนต์มาข้างใต้ดีเฮีย จะมาจัดให้นะส่วนในเฮียบอกมาละฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์เฮีย เพื่อเป็นกำลังใจเฮียทำคลิปอย่างนี้ต่อไปนะ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับรอดมาได้วะ